เรามาดูโปรแกรมสำหรับการสร้างงานอินโฟกราฟิกกันบ้างนะคะ เริ่มจากในระบบออนไลน์กันค่ะ โปรแกรม d r a w Infographic Maker เป็นเครื่องมือช่วยสร้างอินโฟกราฟิกได้แบบง่ายๆ ด้วยวิธีการลากแล้ววาง รูปภาพและตัวอักษรต่างๆ ลงไปบนหน้ากระดาษ นอกจากนี้แล้ว ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูป ให้เราได้เลือกใช้ พร้อมกับกล่องเครื่องมือที่หยิบใช้ได้สะดวกสบาย และเรายังสามารถนำไปใช้สร้างงานรูปแบบอื่นๆ เช่น รูปภาพที่ใช้สำหรับนำเสนอ Presentation หรือพวกไทม์ไลน์ได้ด้วยนะคะ คุณสมบัติเด่นของ e d r a w Infographic ใช้งานง่ายผลงานที่ได้มีคุณภาพ ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้ ใช้งานในโหมดออฟไลน์ ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีรูปไอคอนให้เลือกใช้มากกว่า 10,000 แบบ มีเทมเพลตให้เลือกใช้งานมากมายหลายแบบ เลือกปรับขนาด สีและรูปแบบตัวอักษรได้สะดวกสบาย สร้างสรรค์ผลงานได้แบบง่ายๆด้วยการลากและวาง บันทึกไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบ แต่งรูปภาพได้ เช่นปรับค่า brightness contrast transparency และลบฉากหลังของรูปภาพได้ สามารถเข้าถึงได้ที่ www.edrosoft.com/infographic ค่ะ Easily เป็นเว็บไซต์ ที่ช่วยในการสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิก ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ภายในเว็บไซต์ จะประกอบด้วยเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบชิ้นงานหลายอย่าง ยืดหยุ่น และมีแม่แบบสำเร็จให้ ซึ่งง่ายและสะดวกต่อการใช้งานค่ะ เมื่อสร้างงานอินโฟกราฟิกเสร็จแล้ว สามารถเผยแพร่ได้หลายรูปแบบด้วยนะคะ คุณสมบัติเด่น นำมาใช้งานได้ในรูปแบบของไฟล์ PNG JPEG และ PDF หรือส่งต่อหรือแบ่งปันให้กับคนอื่นๆได้อีกด้วย สามารถเผยแพร่ชิ้นงานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ค่ะ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้เว็บไซต์ สามารถเริ่มสร้างอินโฟกราฟิกได้เลย โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนและไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมค่ะ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเทมเพลตได้อย่างง่ายดายอีกด้วย สามารถลบ เคลื่อนย้ายอ็อบเจกต์ต่างๆบนเทมเพลตได้ สามารถเพิ่มภาพกราฟิกสวย ๆ จาก 10 หมวดหมู่ เช่น การขนส่ง สัตว์ หรือไอคอนต่างๆ รูปร่าง รูปทรงต่างๆ สามารถปรับแต่ง เปลี่ยนขนาด สี ฟอนต์ ตัวอักษร และปรับแต่งรายละเอียดในภาพได้ และสามารถเข้าถึงได้ที่ w w w e s e l l y อิน o g แกรม เป็นเครื่องมือที่เน้นเรื่องการสร้างชาร์ตลงบนอินโฟกราฟิกไม่ว่าจะเป็นบาร์ชาร์ตพายชาร์ตหรือกราฟก็ตาม ข้อดีของอินโฟแกรมเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ ก็คือ สามารถเชื่อมต่อกับไฟล์ของ Excel ซึ่งจะช่วยให้คุณเอาข้อมูลที่มีอยู่ มาสร้างเป็นกราฟ หรือเป็นอินโฟกราฟิกที่สวยงามมากขึ้นได้ค่ะ คุณสมบัติเด่น มีรูปภาพ ไอคอนจิฟและอื่นๆ ที่มีคุณภาพสูง ให้เลือกใช้ได้ฟรี โดยไม่มีข้อจำกัดหรือสามารถอัปโหลดรูปภาพของคุณเองได้ด้วย แก้ไขได้ง่ายๆ โดยการลากและวาง สามารถเอ็กพอร์ตข้อมูลภาพของคุณ ในรูปแบบ JPEG PNG PDF หรือ GIF ที่มีคุณภาพสูง เพื่อแบ่งปันบนโซเชียลมีเดียหรือฝังโดยใช้ตัวเลือก Interactive HTML นำเข้าข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยการป้อนข้อมูล โดยตรงในโปรแกรม แก้ไขอัปโหลดสเปดชีต หรือการนำข้อมูลจากบริการคลาวด์ที่คุณชื่นชอบ เช่น Dropbox OneDrive หรือใช้ API ของ Infogram ได้ค่ะ สร้างรายงานที่น่าสนใจ ซึ่งอ่านและแบ่งปันได้ง่าย โดยสามารถกำหนดค่าสำหรับแบรนด์และผู้ชมของคุณเอง ฝังข้อมูลออนไลน์ และติดตามโดยใช้ Analytics สามารถเข้าถึงได้ที่ www.infogram.com ค่ะ Pick to Chart เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยในการสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิก ที่ได้รับความนิยม ภายในเว็บไซต์จะประกอบด้วยเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบชิ้นงาน และมีแม่แบบสำเร็จ ซึ่งง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ภายหลังจากที่ได้ทำการออกแบบเสร็จแล้ว ยังสามารถบันทึกเพื่อนำมาใช้งานในรูปแบบของไฟล์ PNG JPEG และ PDF ส่งต่อหรือแบ่งปันให้กับคนอื่นๆได้ คุณสมบัติเด่น ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้เว็บไซต์ ไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรม มีลูกเล่นดีๆหลายอย่างยืดหยุ่นและใช้งานสะดวก สามารถเผยแพร่ชิ้นงาน เป็นไฟล์ภาพได้ 2 ชนิด คือไฟล์นามสกุล PNG และ JPEG เท่านั้นค่ะ สามารถเข้าถึงได้ที่ w w w p i c o c h a r t c o m เวนเกจเวนเกจเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างอินโฟกราฟิกโดยเฉพาะ ข้อดีของมันก็คือ มันผสานความสามารถในการใส่ข้อมูลของชาร์ตต่างๆ แบบ อินโฟแกรมเข้ากับรูปภาพ และไอคอนของแคนวาและ Pic to Chart นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ อินโฟกราฟิกของเราในช่องทางทางสังคม เช่น Facebook Pinterest Twitter LinkedIn หรือฝังไว้ในบล็อกของเรา เว็บไซต์หรือแม้กระทั่งการดาวน์โหลด ในรูปแบบภาพหรือรูปแบบ PDF คุณสมบัติเด่น สามารถแบ่งปันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ฝังและเชื่อมต่อลิงก์ข้อมูลสถิติของคุณในบล็อกหรือเว็บไซต์ ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกของคุณในแบบรูปภาพหรือไฟล์ PDF ได้ สร้างงานอินโฟกราฟิกได้ง่ายใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ คัดเลือกเทมเพลต เพิ่มชาร์ตและวิชวลขั้นที่ 3 ปรับแต่งและออกแบบอินโฟกราฟิกสามารถเลือกใส่ชาร์ตแมปและไอคอนได้มากกว่า 100 แบบ สามารถนำเข้าข้อมูลได้โดยตรงจาก Spreadsheet สามารถอัพโหลดรูปภาพของคุณจากคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ ใช้งานง่ายโดยการลากและวางข้อมูล ปรับแต่งเทมเพลตหรือสร้างกราฟิกจากโปรแกรม Sketch สามารถเข้าถึงได้ที่ w w w w e g a t e c o m Canva เป็นแอปพลิเคชันสำหรับสร้างสื่อการนำเสนอหลากหลายรูปแบบ เช่น Presentation Poster Guard Resume Certificate Infographic เป็นต้น ซึ่งแคนวานั้นจะมีขนาดมาตรฐาน ให้เลือกหรือผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดเองได้ แคนวาใช้งานได้ง่าย สวยงาม สามารถแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้ แคนวาสามารถแก้ไขหรือออกแบบเพิ่มเติมได้ตามต้องการ โดยลักษณะการแก้ไขก็ใช้งานได้ง่าย คุณสมบัติเด่นแคนว่ามีขนาดสื่อมาตรฐานให้เราเลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นแบนเนอร์ ตั้งแต่เล็กจนถึงขนาดใหญ่ ไปจนถึงไฟล์สิ่งพิมพ์ต่างๆ อย่างเช่นโปสเตอร์ และกระดาษ A4 ทั้งนี้หากเราต้องการขนาดอื่นๆ ก็สามารถกำหนดขนาดขึ้นมาเองได้ ดาวน์โหลดภาพลงเครื่อง โดยจะบันทึกเป็นไฟล์ JPEG PNG หรือ PDF ก็ได้ หรือกดแชร์ เพื่อแชร์ภาพเข้าสู่ Twitter Facebook หรืออีเมล มีเทมเพลตให้เลือกมากมาย ใช้งานผ่านเว็บไม่ต้องติดตั้งลงเครื่อง มีแอปบน iPad ให้ใช้งานง่าย มีโปรแกรม Photo Editor ขั้นพื้นฐานอยู่ในตัว รองรับภาษาไทย แม้จะไม่มีฟอนต์ให้เลือกมากนัก แต่อย่างน้อย สละก็ไม่ลอย สามารถเข้าถึงได้ที่ www.canva.com